ครับวันดีครับ เรา ก็กลับมาติดตามผลงานนะครับ ก็คืออชุดแทงน้ำชะโคกนะครับ อาการปิดไม่อยู่ ตอนนี้ ยังไม่จบนะครับ เราก็จะมาแก้ไขกันต่อว่าทำยังไงมันถึงจะจบนะครับ เมื่อคลิปก่อนนะ เราเปลี่ยนลูกรอย ลูกรอยขาดใช่ไหมครับ เปลี่ยนลูกรอยไป ก็ยังไม่จบนะ วันนี้เราจะเปลี่ยนเนี้ย แกน แกนปิดเปิดน้ำนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดำเนินการกันเลย ครับ ก็วันนั้นนะครับเราก็มาเปลี่ยนชุดลูกรอยนะครับลูกรอยชำรุดก็ยังไม่จบอยู่ครับ น้ำยังล้นอยู่ ผมก็ลองไปดักตัวนี้แล้วให้มันกดมันก็ยังไม่ปิดนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องมาเปลี่ยนชุดนี้ แสดงว่าวาล์วชุดนี้มีปัญหา นะฮะก็เดี๋ยวเราจะเปิดน้ำทิ้งนะครับ แล้วก็ปิดก๊อกน้ำนะครับ ปิดปิดน้ำก่อนเออแล้วก็คราวนี้เราจะปล่อยน้ำลงชักโครกนะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ ยังไม่จบครับ แก้ปัญหาต้องแก้ให้จบนะครับ ไม่จบก็ต้องหาสาเหตุ ให้มันได้นะครับ โอเค อาจจะหลายคลิปนิดนึงนะครับ เพราะมันไม่จบนะครับ ก็ตอนนี้ปิดน้ำแล้วนะครับ โอเค เราจะลูกลอยเพื่อที่จะถอดแกนนะครับ เดี๋ยวผมบิดลูกลอยออกเลยนะครับอันนี้ออกก่อนก็ได้นะครับ นะ่รบมันลื่นนะบบิดไม่ออกนะครับ ลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาคลิปล็อกก่อนแป๊บหนึ่งก็นะครับ เดี๋ยวเราใช้คลิปล็อกจับนะครับ หมุนออก เชิญครับเดี๋ยวนะครับเราจะใช้คิีมล็อกค่อยๆบิดนะครับ ได้แล้วนะครับ หมุนออกนะครับ อันนี้เดิมมันตรงนะครับ แต่ผมไปดัดมันนี่เฉยแต่มันก็ยังไม่จบถ้าครบนาทีก็หยุดนะพี่อันนี้เราจะถอดชุดนี้นะครับ ถอดชุดนี้ ก็อ่ะสต็อปก่อนดูตรงนี้เหรอ ครับเดี๋ยวเราต้องถอดก๊อกตัวนี้ก่อนนะผมบีดออกนะเออเราถอนชุดนี้ออกนะครับ เปลี่ยนแกนเลยนะครับ นะฮะออกมาแล้ว นี่ นี่คือนะครับนะครับ เป็นรูนะครับ นี่คือตัวที่เราจะเปลี่ยนออกนะครับอ่ะของเดิมนะฮะน่าจะมีปัญหานะครับปิดเปิดไม่อยู่นะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ นะครับ อันนี้คือของใหม่ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับ นี่ก็ไม่ยากนะครับ ของเดิมดูแล้วมันแข็ง ไม่ไหวแล้วครับ มันปิดไม่อยู่ครับมันน่าจะวาวข้างในมันมีปัญหา ยังไม่ทำเหรอยังไม่เสร็จครับ อันนี้เปลี่ยนอันที่สามแล้ว เนี่ยจบจบจบเนี่ย วาวปิดไม่อยู่เนี่ยครับ เใช่ครับพี่ เปลี่ยนตัวนี้จบเลยนี่นี่นี่นะ ผมกดละอันนี้นะครับ เราก็ใส่คืนเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ ใส่โอลิงด้วยนะครับ อืมอึบอึ๊บนะครับ แล้วก็ trừ vậy Sai sệt nè เราก็เห็นไหมครับ ก็หมุนให้มันแน่นนะครับ